ไงวะโอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่านะครับวันนี้ผมเอางบมา 5,000 บาทนะเพื่อนๆก็กะจะมาเล่นเสมอนะครับ ตาละ 1,000 นะ จนกว่ามันจะออกอะ่ะจนกว่ามันจะออกนะเพื่อนๆจัดไปครับ ตาแรก เน้นเสมออย่างเดียวนะครับ ดูดิ5รอบแม่งจะออกให้ไหมคือออกมาเอาง่ายๆก็กำไรอะ่ะ ภายใน5 5รอบนะครับ ผมเชื่อว่ามันต้องมีบ้างแหละ 5 ทีอ่ะ เออ มันต้องมีบ้างแหละ เนี่ยแล้วดูลายดิ เสมอมันออกไปตั้งแต่แรกจนจดจนหมดไปแล้วอะสองรอบนะครับ แล้วก็ไม่ได้ออกอีกเลย เรายิ่งมีโอกาสลุ้นเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร้และกดติดตามกันนิดนึงนะครับผม มาดูกันผมเปิดช้าจังวะโคตรลำเลยวะโอ้โห คนนี้ยังลำ สามแต้มแดงสามนะครับผมแม่งลำทุกเปิดเลยเว้ยเก้าเย็ดเคน่าจะไม่พลาดโดนแดกนะอย่างนี้ โอ้โหโอกาสยังยากเลยนะ เฮ้ย เฮ้ย มาไงวะ ครั้งแรก ครั้งแรกเอาเลยเหรอ โอ้โหแม่งลำไปลำมาเสมอเฉย โอกาสแม่งแบบโคตรยากเลยนะเพื่อนๆ แบบนี้นะครับยากจัดนะโอ้โหกำไรเลยนะครับ 8 0 0พบาทนะเพื่อนๆ งบวันนี้นะครับ5,000โอ้โหเอาเรื่องว่ะ มา ดูกันต่อ ขอเล่นติดเพเยอร์ไว้บ้างนะครับ สีน้ำเงินไว้บ้างนะครับ เผื่อนะครับ เผื่อจะออกเสมออีกรอบหนึ่งนะ เพราะว่าลายนะครับ เสมอมันออกไปสองรอบ มันติดกันนะครับผม แต่ก็ไม่ไว้ใจมัน ขอเล่นเพเยอร์ ติดไว้บ้างนะครับ สีน้ำเงินนะ เออ โอ้โห มาทีแรกอย่างสวย สวยจัดปหลาดบอกเลยนะครับ มาโชคโอ้โห ล่อแต่ ฝรั่ง แม่งเปิดโคตรช้าเลยคนเนี้ยช้าจัดห้ามา โอ้โหเย็ดเชลำไปลำมาครับ สีแดงผ้าแดกนะฮะป๊อกแปดนะครับ โอ้โห สามั่นใจน้ำเงิน เน่านายจัด มา ดูกันต่อ ไม่ไปหวังกันเสมอแล้วนะครับโอ้โหลงหัววะบอกตรงๆว่าลงหัว ขนาดกำไรยังลงหัวได้นะทุกคนเล่นอะไรดีวะเนี่ยแม่งลำอย่างนานเลยนะ ย้ำไปที่น้ำเงินนะครับ ที่เดิมหลุมเดิมแล้วกัน โอเคนะ เล็งตั้งนานไป อัดเลยครับ 5,000 ถ้ารอบนี้ได้ พอเลยครับ ปิดคลิปเลย เอาคืนครับเมื่อกี้ ที่เสียไปกำไร 8,000 ไม่เอาไงกำไร 8,000 ไม่เอานะฮะ อย่ามีงานเป็นพอ ขอหน่อยปอกเก้ามาดิปอกเก้าอ่าให้เขาลำก่อน เดี๋ยวมันปอกเก้าให้ เอาฝรั่งมา ฝาหลังมา โอ้โห เย็ดแค่สามแต้ม ขยันลำจังวะ โอ้โหสี่แต้ม มีแต้มนะ ขอมีแต้มนะ เออโอ้โห เอาเก้า เอาเก้ามา มึงอย่ามาเสมอนะ รอบเนี้ยกูไม่ได้ติดไว้ตำๆสวยงามครับ พี่น้องครับ โอ้โห สุดยอด สุดจัดประหลาดบอกครับ ปหลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัดลิ้นพันเลยยยเชเออโอเคสำหรับวันนี้แล้วครับงบ5,000นะครับตอนแรกก็กะจะมาทำคอนเทนต์เนี่ยแหละ เล่นเสมอ 5 รอบนะครับรอบละ1,000นะครับ จะดูดีแม่งจะออกไหมแต่เพื่อนแม่งออกรอบแรกไปแล้ว ก็เลยโอเคจบนะครับ เป็นอันว่าจบสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ หรือว่าอยากได้โปรลับนะ ทักหาแอดมินนะครับที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับ ันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อ